โอ้โหกลับเลยนะ กลับไปเบ็ดสิบสองเลยนะ โอ้โหไม่ไหวนะไม่จ่าย โอ้โห ไม่จ่ายเลยอะพี่อะโอ้โหเอ้าเบ็ดสิบสองเบ็ดสิบสองเข้าฟรีเกม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 ลองดูว่าเป็นสิบสองบาท เปิดหัวไปสักสามสิบหมุนก่อนนะ ไป หาฟรีเกมนะเกมนี้นะ ไป เกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะ ถ้ามันจ่ายถ้าไม่จ่ายก็คงไม่สนุกนะ ตอนนั้นเฮียมาเล่นก็แตกแต่แตกไม่เยอะเท่าไหร่นะ พันสองพันนะ ไป มีวายมาเชื่อมดอกนี้เปิดประตูกลางนะ โหยเนี่ยถ้าเราทำคอมโบสองฝั่งได้อะมันเชื่อมกันอะไรเงี้ย ตรงกลางมันจะเปิดมานะ แล้วก็เอาตัวคูณมาบวกกันนะ อ่ะดอกเนี้ยเนะี่ยสามร้อยยี่สี่บาท โคตรเอาอะไป ไปต่อ ไปต่อ เปิดเทอร์โบไปเลยดอกนี้เท่าไหร่ 345 บาท โอ้โห เอาเรื่อง เอาเรื่องไปเอาเรื่องอยู่นะ ไปเอาคิวจ่ายมา เคจ่ายมาหุ้ย เจยังจ่ายต่อโหยเอาเรื่องวะไปเอ้ย เบสิบสองนี่โคตรแตกอะนะเอ้า เบสิบสองเข้าฟรีเกมอ่ะ โหมาดูกันนะว่ามันจะจ่ายเยียเท่าไหร่นะ เป็นสิบสองบาทเข้าฟรีเกมอ่ะ เอ้ย ไป อ่ะ อีกเจ็ดหมุนนะหกหมุนอุ้ยวายเต็มแถวดอกนี้ร้อยสี่สิบสี่บาท ยังมาต่อไหมยังมาต่อไหมโอ้ย เอาเรื่องอยู่นะ ไป อ่ะเขใจมา 76บาท ยังจ่ายต่อพระจันทร์เอาฟรีในฟรีด้วยว่ะเอ้ย ยังเอาอ่ะเพิ่มไปอีก 10 หมุนนะเอ้ยโหยังโหด ตอนนี้ตัวคูณเราแบบเริ่มเทิมแล้วนะ ตอนนี้ ถ้าเปิดประตูตรงกลางได้นะ อย่างเงี้ยคูณ50ไป 480โอ้โหอย่างเอาดอกนี้เท่าไหร่ 480บาท ไปอีกแปนบนนะ โอ้โห เปิดประตูตรงกลางมา ตัวคูณมันจะบวกกันนะ จ่ายมา โอ้โห มีวายมาเชื่อม ถ้าเป็นเคแถวหน้านะ ดีเลยเปิดประตูไปห้าร้อยยี่สิบบาท ยังยังเอาอ่ะ ดอกนี้ห้าร้อยยี่สิบบาทนะโอ้ยใจมาว่ะปะอ่ะ JK จ่ายมาดอกนี้ห้าร้อยสิบแปดบาทนะโอ้ยเป็นสิบสองบาทแตกมาสองพันกว่า ตอนนี้ เฮ้ย เหมือนจะได้เลิกนะ อย่างเงี้ย ตัวคูณเราเยอะมากอะตอนเนี้ย บอกเลย ถ้าเปิดประตูตรงกลางอีกนะโหบอกเลยว่ากระหน่ำอะะเท่าไหร่นะสองพันสามร้อยหกบาทนะโหยังเอาไปหมุนหมุนเมื่อไหร่นะ เปลี่ยนเบ็ดทันทีนะ ตีเบ็ดสิบสองบาทเลยนะ ตอนนี้แตกไปแล้วนะ เอาเงียบเงียบ คิวมาดอกนี้สามร้อยสี่สิบห้าบาทอิเอาเรื่องวะเป็นเบ็ด เป็นเบ็ด ใจมานะ เบ็ดสิบสองแล้วลองเบ็ดร้อยยี่สิบดูนะสิบเท่าของสิบสองอ่ะ ดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะป่ะอ่ะเคใจมา คิวใจอื เอาเรื่องเหมือนกัน เอาเรื่องเหมือนกันไปโอ้ยเอ้ยเอ้ยเบาเบาโอ้โหเอาเอาโอหไม่จ่ายเลยนะโอ้โหสามสิบหมุนโอ้โหออ กลับเลยนะ กลับไปเบสสิบสองเลยนะ โอ้โหไม่ไหวนะ ไม่จ่าย โอ้โห ไม่จ่ายเลยอะพี่อะโอ้โหเอ้าเบสิบสองเบสสิบสองเข้าฟรีเกมอีกแล้วอะเฮ้ย โอ้โหพอไปเบ็ดร้อยยี่ไม่จ่ายนะ กลับมาเบ็ดสิบสองจ่ายอีกแล้วนะ โห เข้าฟรีเกมอีกแล้วนะ ดูกันว่ามันจะจ่ายเฮเท่าไหร่นะมาโอ้โหวายมาเชื่อมดอกนี้ เปิดประตูตรงกลาง 403บาท โหถ้ามีคิวนะ ดีเลยนะ403บาทรับมาก่อนนะโอ้โหยังเอาอ่ะมาโอ้โหวาย ก็จ่ายยัง ไม่เหมือนเมื่อกี้นะ เมื่อกี้จ่ายเยอะกว่านะ รู้สึกนะ โหลูกโลกโหลูกโลกไม่ลงนะอ่ะโหยมาว่าดสิบสองบาทโหดอกนี้ 672 บาทนะ ก็ โอเค อยู่นะบวกมาพันสี่นะ โอ้วายเต็มแถวดอกนี้ คูณ46,214บาท โอ้โหฟื้นเลยนะ โอ้เบ็ดสิบสอง ฟื้นว่ะปะขอ ขออีกทีขออีกสิบหมุนแล้ว ลองดูนะปะลองดูอ่ะอ้าโห เข้าฟรีเกมเลยว่ะ รอบเดียวนะโหเหมือนจะได้เลิกนะ เบ็ดร้อยยี่สิบเข้าฟรีเกมเฉยว่ะ แต่มันกินเฮียไปเยอะนะ ดูกันว่ามันจะจ่ายคืนเฮียหรือเปล่านะ จากที่กินไปนะโหเบ็ดร้อยยี่สิบโคตรกินอะตอนนี้จ่ายมาพันสามนะ อีกสี่หมุนห้าร้อยสี่บาท โห แตกนิดหน่อยแต่มันแตกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโหดอกนี้บอกเลยบ้านแตกสองพันสามโอ้โห 2003 ได้เลิกดีครับเพ่นนะครับ ดอกนี้ไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่ อ่ะหมุนสุดท้าย หมุนสุดท้าย หมุนสุดท้าย เอ้าฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีหรือเปล่าฟรีในฟรีขออีกตัว ขออีกตัว ขออีกตัว ขออีกตัวขออีกตัวขออีกตัว มาว่ะเฮ้ยฟรีในฟรีเอาแล้วไงเอาแล้วไง โอ้โหจ่ายคืนแล้วนะ โหนึกว่าจะไม่รอดนะปะโอ้ยเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะดอกนี้ปะอ่ะโหพันสี่ร้อยสี่สิบเร็ววะ โอ้โหสามสิบหกสองข้างอะ่ะ ตอนนี้โอ้ยเปิดประตูต้องการหมื่นห้าเฮ้ยอุ้ยนอกนี้ หนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบสองนะ โอ้ยอีกสี่หมุนนะ โอ้ยเปิดประตูตรงกลางดอกเดียวอ่ะหมื่นห้าโอ้โคตรเอาอ่ะ เลิกเลยนะ บอกเลยว่าไปดีกว่า โอ้โหเบ็ดร้อยยี่สิบเข้าฟรีเกมนะ โอ้โห แตกยับเลยนะ โอ้ย โอ้แตกมาอีกหมื่นหนึ่งหนึ่งหมื่นแปดร้อยไม่ใช่หนึ่งหมื่นแปดร้อยนะหนึ่งหมื่นแปดสิบนะอ่ะรวมสามหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบนะหนีดีกว่าเพนดีกว่านะโอ้โหไปดีกว่าบอกเลยว่าใครจะอยู่ก็อยู่นะ แต่ไม่อยู่แล้วไปดีกว่าโอ้โหยังมาต่ออีกเหรอวะโอ้ย จกโคตรดีอ้ฟรี ในฟรีอีกแล้ว โอหเอาเรื่องเลยฮะโห แตกเฉยว่ะ แตกเฉยว่ะโห โอ้ยเป็นร้อยยี่สิบแตก แตกย้ำเลยอะแตกแบบอัดๆเลย ดอกนี้อีกพันแปดสิบโอ้โห โอ้โหมันจ่ายแบบไม่รู้จะคูณสามสิบสี่พันแปดร้อยหกสิบโอ้โห เฮ้ย โอ้โห ตอนแรกมันกินนะ ตอนนี้มันคืนเอาคืนเอาเลยนะ โอ้โห อย่างเอาอ่ะ อีกห้าหมุนนะโอ้โห เปิดประตูกลางแปดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาท โอ้โห ดอกนี้แปดพันแปดร้อยเก้าสิบสองบาท โอ้โห อีกสี่หมุน เอมาดอกนี้ 2,800บิ๊กวินอย่างเดียวนะบอกเลย โอ้โหกำไร บอกเลยว่ากำไรนะ โอ้โหนึกว่าจะฟรีในฟรีอีกนะ โอ้โหอัะวายมาดอกนี้ 2,640 รูปโลกตัวแพงไป1,584 บาท โอ้โห ดอกนี้ 4,224 บาทนะ อีก 1 หมุนนะ อ่ะเคจ่ายมา เคจ่ายมา 864 บาทโหตัวอะไรลงมาก็จ่ายหมดอะตอนเนี้ยโหวันของเฮียจริงๆนะดอกนี้เท่าไหร่โหสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบหกนะโหไปดีกว่านะ เฮียบวกมาหกหมื่นสามนะโหเฮียเลิกดีกว่านะโอ้แตกเอาแตกเอาเลยนะเบ็ดร้อยยี่สิบเข้าฟรีเกมสองรอบนะยังไงแนะนำลองมาเล่นดูนะ ยังไงใครชอบเกมไหนหรืออยากให้เฮียเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มังต้าเดี๋ยวเฮียจะมาจัดให้นะส่วนเนี่ยเฮียบุ๋มละฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เฮีย เพื่อเป็นกำลังใจ เฮียทำคลิปอย่างนี้ต่อไปนะ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับ แตกดีจัด